เป็นกันเพื่อนผมกระดิันนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกมนะครับ กับเกมที่ชื่อว่า Red Alert 3นะครับ ก็เป็นเกมที่ ผมจะมาลองเล่นซะก่อนนะเพราะว่าผมเคยแต่ก่อนนะในอดีตนะผมเคยเมื่อประมาณ15ปีมาที่แล้วนะครับประมาณ15ปีได้นะผมเคยเล่น Red Alert 2นะครับสำหรับวันนี้ก็เ e เ a อร์สามนะครับมันก็เป็นเกมที่มีมาร์กนานแล้วแหละนานมากนะครับ นานจน ตั้งแต่ประมาณห้าปีก่อนแล้วแหละนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมเหมือนแบบตอนนั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ครับ ไม่ได้รู้เลยนะว่ามีไม่ได้รู้เลยนะว่ามีเกมเล่ยเลอสามออกมาครับ วันนี้นะก็จะมาเล่นนะครับ เกมเล่ยเลอสามนะครับ ก็จะไปเล่นของแคมเปญนะครับ ก็คือตามด่านนะครับ ตามด่านนะครับเล่นกับคอมนะครับนั่นเองครับไปดูรีแคปวิดีโอมีอะไรบ้างนะ After years of conflict, the free nations of the world were finally about to defeat the USSR. To save themselves, the Soviet leaders came up with a desperate plan. They created an experimental <coughs> time travel device and went back into the past to eliminate the one man most responsible for the Allies' technological superiority, Albert Einstein. ก็ไปฆ่าไอ้สไตล์ forever changed the future in this new timeline, เพราะว่านะครับ the Soviets were the aggressors and the Allies were on the rise. โซเวียตคือรัสเซียนะครับ But in the process, they เก่งมากแล้วตอนนี้ inadvertently world the Empire of the Rising Sun. ในไ Rising Sun Led J8 the Emperor they believed that they were destined to conquer the world. The Empire struck without warning. นี่สุดยอดครับนี่คือญี่ปุ่นมาลุย We rallied our troops and marshaled our forces. We proved victorious. หลายอย่างมากนะสรุปครับ ก็คือตอนนี้มีอยู่สามสี่ฝั่งนะครับ ฝั่งแรกคือเป็นอเมริกานะครับ ฝั่งที่สองก็เป็นรัสเซียนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของโลกนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น ของไอ้นี่นะครับญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยทำไมเป็นนี้วะผมชอบเพลงมันมากนะ แบบโคตรเท่นะครับ โอเคนะครับ กลับไปก่อน อ่า มาละนะครับแบบกูแบบ หน้าแรกมันนีมันสุดยอดมากนะครับ โอเคนะครับ เราจะไปเล่นแคมเปญกันนะแคมเปญก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะ โอเคนะครับนิวแคมเปญนะ ก็เราสามารถเลือกได้2 อันนะเราจะเป็นรัสเซียนะครับ The Army of Future นะรัสเซีย อันนี้เป็นของอะไรไม่รู้นะครับ ยังไม่มาไม่เปิดนะเราต้องเราต้องเราต้องเล่นอันนี้ให้ชนะหรือว่าจะเล่นยูริโกะครับยูริโกะนี่เป็นของอะไรวะไม่นะครับเราจะไปเล่นรัสเซียก่อนนะยูริโกะนี่ไว้ไว้ข่าวหน้ามันเหมือนเป็นเป็นอะไรพิเศษหรือเปล่าครับดูเสียงมันนะครับ เหมือนแบบ เป็นดอกบัวนะผมแบบอะไรวะนะครับ ไปดูนะว่ารัสเซีย จะครองโลกอย่างไรนะครับเราไปดูนะครับ The Army of the of the Future lead the new Soviet นะครับ uh, resistant forces and their latest improvised weapons in the battle of to root out the terrible dangers growing in the heart of the motherland ก็คือ Well that's a good question thank you Okay With the Soviet Union's government dismantled we can now share the benefits of the free market with those who have been excluded. The Allied occupation forces are only there to ease this transition. <laughs> I mean, there has been rumors of a possible resistance, but so far, I'm glad to say, we haven't seen anything of the sort. The Russian people have welcomed us with open arms. They've denounced their former leaders and have embraced liberty and opportunity. โอเคนะครับเมื่อกี้นะครับ ก็เป็นทางอเมริกานะ บอกมาว่านะครับ These are dark times, are they not? We are very grateful that you have joined our cause. The people need leadership if they are to rise against the allied oppressors. Our resistance will be well underway ก็บอกว่าเราแค่ส่งทหารนะไปเพื่อที่ว่าจะเปิดตลาดนะครับกับรัสเซียนะที่จริงไม่ใช่นะคือส่งมาบุกรัสเซียนั่นเอง Our scouts discovered suspicious protected forces research facility have allied by We must search there for any clues regarding the whereabouts of our scientists. It will be granted only a small force. It is all we can spare. Find out as much as you can, comrade. Udachi. ตอนนี้นะครับก็เอ่อเมกานะครับก็ uh, to investigate allied activity in Romania and find a way to rescue our chief scientists. You will lead this recovery force. Their objectives are as follows. Sources in the area indicate that the Allies are experimenting with new technology. We need to rendezvous with these sources and rally their support. Recover our chief scientists being held in this area against their will. Return the chief scientists safely to the harbor for extraction. Good hunting. โอเคครับ <coughs> ก็คือตอนนี้รัสเซียมันโดนครอบงำโดยอเมริกานะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้คบเรียลเลอร์ครับ ครับแล้วเมื่อกี้นะครับ ก็อเมริกานะครับไอคนที่มันสัมภาษณ์คนแรกอะที่มันสีน้ำเงินอะนั่นแหละมันก็บอกว่านะครับ ไม่รู้ว่าอเมริกาหรือว่าเป็นอังกฤษนะไม่แน่ใจนะสองอันนี้แหละนะครับ ก็บอกว่านะครับบอกว่าเราแค่ส่งทหารนะไปเพื่อที่จะทำให้การเปิดตลาดเสรีนะครับดำเนินไปด้วยดีนะครับ แต่จริงไม่ใช่นะครับ ก็คือส่งมาทำลายกลุ่มต่อต้านนะครับซึ่งเราก็เป็นเราคือเราคือคนเล่นนะพี่เป็นคอมมานเดอร์นะครับของกลุ่มต่อต้านนะครับเพราะว่ามันมันอาจเพราะว่าพวกพวกอเมริกานี่ก็คือแบบข่มขี่ข่มเหงเรามากนะครับเราคือรัสเซียนั่นเองครับโอเคครับสำหรับภารกิจนี้นะภารกิจแรกนะครับโรมาเนียนะครับเราก็ต้องไปช่วยนะครับนักวิจัยนะครับที่อยู่ในจุด 3-4 จุดนะครับ ไอ้จุดสามอันแรกนะครับ คือตรงนี้นะหนึ่งสองสามอันนี้เป็นเป็นจุดที่ เป็นจุดต้องสงสัยนะว่ามีเพื่อนๆเราอยู่หรือเปล่า หรือว่ามีสถานที่วิจัยหรือเปล่า นะไอ้จุดสามอันนี้นะก็เป็น อีกอันอีกสามอันนะว่าเป็นจุดที่นักวิจัยของเราอยู่นะเราต้องไปช่วยได้นะภารกิจแรกไปเลย โอเคนะครับยูโนยูโรเปียนยูเนียนนะแปลว่าเป็นของอังกฤษนะเป็นของยุโรปนะยุโรปไม่ใช่อเมริกานะ เราต้องช่วยมาที่ตรงนี้ให้ได้นะครับ harbor front นะก็คือท่าเรือนั่นเอง เราจะมีทหารกี่คนครับ ผมไม่เคยเล่นนะครับ แต่ว่านี้คือแต่ก่อนเล่น Hopefully their combined reports will shed some light on what the allies are trying to accomplish here. Moving. แต่ก่อนคือเล่นนะครับเคยเล่นในเรียลเลอร์สองนะ โอเค a y o b j e c t นะครับเราต้องระวังนะหมาเหมือเยอะหมดนะกินไปแล้วเราทำไมเราเอ้าตายแล้วหนึ่งตายสองใช่ผม กดให้มันมายิงทุกตัวไม่ได้วะ กดอะไรวะขวาเปล่าครับ ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อน attack move นะ A เข้าใจแล้วว่าเล่นยังไงนะครับ โอ้โหโอ้โห เคยสู้ได้ไหมเนี่ยใช้อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรโมกท็อกค็อกเทลนะครับกด F นะครับ I can do โอเคครับ เปลี่ยนเป็นปืนได้นะหรือว่าเปลี่ยนเป็น o o o o โอ้โอ้โอ้ต้องเข้าไปในนี้นะครับใช่ใช่เข้าไปยิงนะครับ มันจะต้องได้รีแน่ ๆ เลย ได้ลอกเล่นใหม่แน่ ๆ เลยนะเพราะเสียไปหลายตัวมากนะเพื่อนเราโอ้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอ สร้างเต็นท์นะครับบ้าจริงนะครับสู้เราไม่ได้หรอกครับเราเหลือห้าตัวนะครับโอ้กดอะไรวะ e v a เ u a เอฟครับเหลือกี่ตัวห้าตัวเหลือไม่กี่คนนะ Moving Yes sir ผมจะเอาสองตัวนะครับ เป็นตัวที่เพิ่งรู้มีแบบโยนระเบิดด้วยนะแล้วกันนะนี่คืออะไร force attack คืออะไรมาหนึ่งนะอ่านแป๊บนะ ไม่ค่อยถนัดนะทูทูสองโอเคนะครับเราต้องใช้ A ครับไปนะครับโอเคนะครับไปเราถึงต่อตั้งแต่ 12 ตัวเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วตอนนี้นะ โต๊ะสานะสามารถเข้าได้หมดเลยเอนะเข้าเข้าบ้านก่อนครับรีบสุดเลยนะเข้าบ้านแล้วสบายแล้วครับไม่รู้มันจะยิงถังแล้วให้เราระเบิดหรือเปล่า นี่คืออะไรวะเนี่ยรอมันมานะ ให้มันโดนเรายิงโอ้มันเอาเหมือนกัน แต่มันไม่ไล่เราเยอะกว่านะเราสามารถกดให้มันยิงที่ถังได้นะเรียบร้อยนะครับ ฆ่ามันครับเด็กนะครับได้ดาวนะได้ดาวเราจะเก่งขึ้นเอ้ยโดนยิงต้องไปยิงถังนะครับถังระเปิดนั่นเองครับกลับกลับกลับ Now? เอ้าเอ้าจะตายแล้วจะตายแล้วเหรอเกือบตายแล้วเฮ้ยโอ้สีตายแล้วไม่เป็นไรนะปล่อยมันนะเราไม่ฆ่ามันก็ได้นะกลับดีกว่านะไปต่อนะ enemy base detected enemy base detected นะครับฆ่าไงวะสกูพวกนี้นะครับแบบนี้ก่อนไหมนะครับ ลุยนะครับ นี่คืออะไรมันมีเกาะนะ มันมีเกาะนะครับผมว่าผมต้องได้เล่นใหม่แน่ๆเลยครับ รู้สึกว่าพลาดพลาดไปเยอะนะก็คือลูกน้องหายหมดเลย อ๋ออ๋อเพื่อนนะครับมีเพื่อนนะคนนี้เป็นตัวอะไรวางระเบิดอุ้ยนี่คือเพื่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเข้าไปในนี้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเต็มแล้วนะครับ ลุยลุยลุยลุยต่อครับเราโอเค yes sir มาครับทำไมมันจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอเคมีตัวไหนบ้างนะ ตัวนี้เป็นปืนแล้วกันกด F นะครับ Ready to fight for Union. I'm innocent, I swear. ให้มันใช้อันนี้แหละยิงสัตว์ที่ยิงสัตว์ที่ไกลนะลุยนะวางระเบิดนะครับตัวนี้ลองดูครับ สูงไปได้นะครับ เกิดอะไรขึ้นนะโอเคนะครับรู้ได้อะไรมาสามนะสูงออกไปก่อนนะครับเก็บเก็บ HP ก่อนนะครับต้องการพลังมากศัตรูใช่ไหมเนี่ย โอ้โหรอแร่อะไรเกือบตายนะครับ Yes, sir. Of course. นี่เราแกะเป็นตัววางระเบิดทั้งสองสามตัวนะ So this is what they call community service. อู้อู้มีคนล่ม Okay. มีคนล่มเหรอแก <coughs> น่าจะพอสู้ได้แล้วนะรอบนี้ Whatever you say ลุยครับเริ่มมีดาวแล้วครับมีดาวแล้วดีมากเดมีดาวแล้วเราจะถึกขึ้นตีแรงขึ้นนะครับ หลายอย่างมากมีคนสามคนครับตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุ่ม เ็นเพื่อนเราหรือเปล่าเออเพื่อนเราจริงด้วยนะเพราะว่าแดงๆนะมาแล้วผลลบเราเติมพลังไหมไม่ต้องเติมพลังเต็มอยู่นะ At last, real battle! โอ้โดนคนล่มหมานะครับหมานี่จะกัดคนแรงมาก ต้องระวังนะน่านกายตายเลยหมานะครับเพราะไอหมานั่นแหละโหมันทำไมทำไมมันถึกขนาดนี้นะเราเลยอีกคนเนี่ย โอ้โหสู้ไม่ได้เลยนะครับ c o ้ b a แพ้เว้ยยากครับยากครับเกมนี้นะแน่นอนเลยสตาร์ทครับแต่ว่ารีสตาร์ทต้องดูแล้วว่าความยากความง่ายป็นเท่าไหร่ผมเมื่อกี้ผมเล่นมีเดียมเอาไม้นะครับเราต้องสู้ให้ได้นะครับมิชชั่นแรกยังไม่ผ่านเลยไม่น่าเชื่อจะยากขนาดนี้มิชชั่น บ้าจริงๆนะครับโอเคครับผมรู้แล้วว่าเล่นยังไงนะคราวนี้นะน่าจะลองได้แล้วนะโอ้โหโดนหมากัด ทีเดียวตายนะเดี๋ยวมาใหม่ตัวนะลองเนี้ยไม่โดนหมากัดทุกทีเลยวะนึกว่าไม่โดนแล้วโอเคนะไอเคโอเโอเคออเคอเคโโอเคโอเคโอเคโอเค Have we won yet? Moving. For the Union! Field promotion, here I come! Conscripts can use their Molotov cocktails to kill enemies inside of garrison buildings. Is it time? Oh, okay. It looks dark. Just like training video. Good, let's take a break. ยิงสองด้านนะครับแบบนี้นะครับค่อยหน้าดีกว่าเดิมนิดนึงนะ เริ่มได้ดงได้ดาวกันแล้ว โอเคครับ อะไรเนี่ย ผมดับเบิลชิดเลย Whatever you say I can do ไปต่อรับเรา Of course Oh okay Moving Oh okay Have we won yet Of course It's them ข้าดีละข้ามดีละด้านโอ้โหโอเค เราต้องมาที่มาที่ตรงกลางนะตึกกลางนะตึกกลางดีสุดนะ Dirty dogs! Conscript here! มีไหมโอ้โหโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่มีอะไรวะ This is nice coat! I go! Are you supposed to do something? เดี๋ยวนะเราก็มาเอาเพื่อนของเราก่อนโอ้ยสุดยอด there we are. Reinforcements I made Premier proud. Okay, now Paulina. Oh, okay. This is nice golf. We march to victory. โดนตีแล้วครับเรา Come on, punk. Where's that food you promised? What's it gonna be? Where's that food you promised? ลุยนะครับหรอลุยต่อนะครับหรอจะไปการแล้วนะครับตอนนี้ เคครับดีมากครับเติมพลังแป๊บหนึ่งนะครับเอาก่อน Oh, o k งกลับนะครับเอาไม่ได้เว้ยตัวที่ต้องการไม่ได้นะพลังไม่เพิ่ม I go. As fast as I can. I go. Oh, okay. Of course. I can do. รอมันก่อนครับเราโอ้คนก่อนได้ โดนบัตรไปก่อนครับโนบัตรมันไปก่อนนะ โดนรุมยิงนะปกติพวกที่พลังน้อยนะมันจะ เก็บได้แค่ไม่กี่คนนะครับเก็บม่เก็บไม่ได้โอเคลองให้มันเก็บหลอกกันป้าช่างมันครับอยู่ไม่ได้ก็ไม่ฮิวหรอวะ ไปต่อนะครับเราเราผมจะเล่นเสร็จเมื่อไหร่วะเนี่ย Now? Finally, the real thing! We march to victory! As fast as I can! For Mother Russia! อันนี้เป็นขึ้นรูปพยาบาลนี่คือหล่อแล้วนะผมเออโอ้ตายเลย okay. unit l o ต้องร้องลงไปข้างล่างให้ทันหมานะครับจำได้นะหมา yes, Oh, okay. Of course. As fast as I can. Oh, okay. I go. Have we won yet? Field promotion, here I come. I can do. Yes, sir. Moving. Oh, okay. Of course. I go. Of course. I go. We march to victory. Oh, อ๋อ เดี๋ยวมี reinforcement นะครับมีเพื่อนมาช่วยนะครับอู้เกือบตายหมดนะครับ อู้บ้าแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวหมาวิ่งไล่อีกอู้หมาหมาเอ้ยโหวิ่งไล่เว้ย Exit is under attack. Reinforcements are en route, Commander. Your combat reconnaissance forces have been killed in action. Aborting mission. แพ้อะโอ้โห ยากมากอะเกมนี้นะแต่ว่ามันนะ แปลว่ามันนะผมต้องไปลดความยากนิดนึงนะ ก็คือเมื่อกี้มันจะมี reinforcement นะกำลังเสริมมา นี่นะเฮ้ย เกมนี้สนุกนะครับ แล้วก็ กราฟิกสวยนะครับ ใช้ได้นะใช้ได้เกมนี้นะเฟลมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราเล่นใหม่นะครับผ่านแน่ๆนะครับโอ้โคตรเท่นะครับ ผมชอบเพลงมันมากที่สุดนะตอนที่เข้าเกมนะ เพลงนี้แหละนะเพลงนี้แหละนะเรอเลอร์สามนะครับอัพไรซิ่งนะทำต่อแน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะครับ ผม ผมเป็นแฟนของ Red Alert มาตั้งแต่ Red Alert 2 แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นเรียสามเลยครับก็คิดถึงมากนะคิดถึงอดีตนะครับที่เคยเล่นนะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะโอเคนะครับ เด็กใหม่ ๆก็ น่าจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นหรอกนะมันเป็นเกมเก่านะโอเคครับ ก็เจอใหม่จริงนะอะไรซีโอเคนะครับ in the next video นะครับกลับบ้านสิครับเพื่อนๆ